กะมาเล่นกัน ชิวๆเวลาเก้าโมงก็แล้วกัน โดดไปโดดมาเอ่อแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดแล้วก็บ่ายโมงเรื่อยๆเนาะช่วงนี้บ่ค่อยได้เล่นตอนกลางคืนปันใดโอเคค่ะอีกสองบาท โอ้ย ถ้าเล่นตอนเช้าดีกาสิได้ยินหมาเฮาแน่เนาะเออ จังเป็นเ่าอย่างยิบซีสำหรับมื้อนี้กะ เออยี่สิบสองบาท ว่าสิไป เออ ตอนแรกว่าสิเริ่มเล่น ไอ้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะ แต่ว่าบัดพอแบบได้ร้องเล่นก็นานี่สองสามรอบ มันไม่ค่อยเข่าบันไดว่าช่วงช่วงเวลาแบบแปดโมงอ่ะ ก็เลยเออเก้าโมงเล่นสิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกัน เพื่อสิเข่าเนาะ อ่ะแถวนึงมา สวยงาม เอ่อโล เอ้ย เอางูนมา เข่าอีก ไดโลน้ำคอมโบซีเฮ้ย เข่าฟิสปินสองรอบแล้ว เข่าฟิสปินสองรอบแล้วนะคะโอเคสามสิบสองเร็ว ๆ นี่ม้าแท้ๆเนาะค่ะสิบหาเปอร์เซ็นต์เออเดี๋ยวไข่ค่อย ๆ ขยับค่อย ๆอย่างก่อน เพราะว่ามันเบิดเร็วอีหลี ไอ้สิบหาเปอร์เซ็นต์เนี่ยไข่หนูนะ คิดก่อนว่าเขาต้องไปปรับตรงไหน ให้แบบทดสอบ ทดลองอย่างกันเดี๋ยวสีก่อนเนาะค่ะ เอาแบบ ให้มันแน่ใจก่อนอะจังสีเอามาเล่น ให้เบิ้งอีดีเนาะสมมตินี่กะร้องเล่นไปเรื่อยๆเนาะค่ะไปปรับใหม่ก่อนสิบห้าบาทเกือบกดออโต้อีกแล้วลงลงลืมลืมเบอร์เบอร์แล้วโอเคอ่ะห้าบาทโลค่ะ อีกห้าบาทโอเคเดี๋ยวห่อสามร้อยเขาที่ปรับใหม่เนาะอ่ะมาอีกร้อยยี่สิบบาทแถวนึงเลย มาแบบงงงโอเคสามแล้วอีกแค่นึงเออโอเคค่ะคอมโบซีมาฟิสปปินเข่าอีกแล้วเฮ้ยมือนี่ฟิสปปินเข่าดีว่ะฟิสปปินเข่าโคตรดีเลย ได้อยู่นะ ไปค่ะสี่ข้างมือนี่ฟิสปปินสาสามข้างแล้วเนาะค่ะ อ้าว แถวนึง เออเก้าสิบบาท เฮ้ย โคตรเอา ออกนี่ได้ปรับไหมเนาะคะอาจจะได้ปรับไหมเลย อ่ะ อีกห้าบาท แจกกันค่ะ สวยอีกห้าบาท โอเคสองร้อยสี่สิบห้าบาทเนาะค่ะ ไป ขออนุญาตปรับไม่เป็นสามสิบบาทก่อน เออค่อย ๆ เล่นไป เดี๋ยวฮอดหกร้อยเขาจะปรับใหม่อีกเทียนึงเนาะโอ้โห เดี๋ยวลูนักอะขอฝากไว้น้ำแน่แล้วค่ะ เกือบลืมเลยกับช่องรักวันสล็อตแล้วก็สล็อตเซียนพร้อม เออ หากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลูน้ำแน่นวค่ะ แล้วก็เอ่อกุ้มสล็อตเซียนพร้อม VIP เนาะกดเข้ามา ได้เลย กดเข้ามา ร่วมสนุกกัน เขาพี่กิจกรรมให้เล่นเนาะเออแถวนึง เฮ้ย ดีว่ะ 240 บาทเมื่อกี้ไว้ข้างหน้าแล้วก็ไว้ต้อนหลังเนาะค่ะแล้วก็ดาบฟันสามอันเลี้ยงกันตรงกลาง ได้ยูเอ้ย มาว่ะ อีกสิบาท เฮ้ย แต่ว่ามือนี่เก้าโมงเข่าดีนะ ปกตินูนะเล่นเก้าโมงเราไม่ค่อยเข่าบันไดหลังๆมาเนี่ยหรือว่ามันมีแบบลักอัปเดตอีกแล้วเฮ้ยสองร้อยสิบบาทสองร้อยสิบบาท ขาดเท่าไหร่เนี่ยขาดยี่สิบไป เออสิบบาทมาลงมาค่ะ เออ โอ้โหสองร้อยห้าสิบเมื่อกี้แนมโมเห็นดาบขวานแนมโมเห็นดาบขวานแถวนึงเนาะเมื่อกี้ มาสองร้อยหกสิบบาทแปดร้อยแล้วค่ะ ขออนุญาตปั๊มไปเป็นหกสิบแล้วโอเคยี่สิบบาทค่ะ เออโลมานี่ หากเลือกเวลาเล่นดีๆ จะเป็นจงซีเนาะค่ะ โอ้โหโบนัสฟันสิงโตเขาอีก โบนัสฟันสิงโตเข่าอีกแล้วนะคะโอเค มา เริ่มเลยขวาค่ะ เฮ้ย โอ้โห ฟันถึงน้ำมา โอเค ขอบคุณหลายๆค่ะมา บิ๊กวินแตกค่ะหกร้อยบาท มาอ้อตีพืนอีกแล้วเซ็งว่ะกลางค่ะ เออดาบอยู่โอ้โห โดด ไป ซ้ำกลาง โอ้โห โดดใช่ค่ะ เออ ดาบอยู่ โอ้โหสามโดด เฮ้ยนี่อย่างวะขวาโอ้ ไดโลเจ็ดร้อยแปดสิบบาทแล้ว มา ขอฟันถึงอีกเที่ยนึงก็พอโอ้โห ไดโลอีกแล้วเฮ้ยเก้าร้อยหกสิบบาทแล้วค่ะ สังเกตบ้างบ่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่ว่าเวลาเขาเลือกได้ดาบเราฟันถึงมันสีตีขืน ร้อยห้าสิบค่ะ ไป เออร้อยห้าสิบตั้งแต่หมู่วานแล้วนะถ้าสมมติว่าเลือกได้ได้ดาบเราสิตีพื้นเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอก็เป็นตีพื้นดีเนาะเออไปหากดไปเรื่อยๆใจเย็นๆจะร้อยห้าสิบบาทเพราะแบบเขาเลือกในดาบเรากดได้ เออได้ได้ดาบเรา มันได้ฟัน เออเพราะได้ดาบเราได้ฟัน เรามันตีขึ้นนี่รู้สึกแบบรู้สึกท่อว่ะแม่งยากหน่อยหามันก็ตีขึ้นเขาเลือกได้โลเขาก็ยังได้เงินต่อนะอีหยังวะเออหาสิบบาท เออเอามาเข้าอีกแล้วอีกหาสิบค่ะ โอ้หาสิบบาทมาโลสวยงาม เออ อีกหาสิบแม่งได้จะหาสิบเลยว่ะขาดทุนได้เลยโอ้ สภาพมาอยู่ สวย เก้าโมงน่าจะเข่าจะไม่ตำเออ เก้าโมงน่าจะเข่าจะไม่ตำแล้วค่ะเพราะขึ้นไม่สูงๆแล้ว เริ่มทุเรศอะว่าสิบอจมหรอนะ สุดท้ายก็ได้จมคือเกาเออซีช่อง โอ้ห้าสิบบาท กะถือว่าบ่บ่ว้าวมันไหนเนาะ เพราะว่ามันยังแบบแลนอยู่ที่ พันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดประมาณเนี่ย เออ ต้องสวยสวยหกร้อยมันต้องมีบางจังหวะละที่มันแตกหลายๆอะ่ะเป็นบอสองพันหนึ่งร้อยโอเคค่อยๆเก็บไปค่อยๆไต่ไปเนาะคะ่ะ ผู้ใดที่มีเวลาที่ว่าเลนเราแตกดี แนะนำเข่าม้าได้เลยเนาะคะ่ะ เออร้อยห้าสิบ ไป แจกกันค่ะ อางุน สวยไม่อีกร้อยนึง เอ้ยเจอกันเข่าคอมโบซี่แล้วค่ะ สวยงามได้เข่าฟีสปินเอ้ยมือนี้เข่าฟีสปินดี อาจจะเป็นเวลาที่เข่าฟีสปินดีก็ได้เนาะเก้าโมงนี่ร้อยนึงโอเคมาอีกหาสิบบาทโอ้ก็ถือว่าเกลืออยู่นะเออขนาดเขาวันนี้กะ เออ สวยงามร้อยนึงเฮ้ย สิเขาดีกับว่าโบเมนนะจังไหนวะเนี่ยเก้าร้อยบาทค่ะสองพันเจ็ดถือว่าโอเค อยู่ไปไต่ไปเรื่อยๆ สวยสามร้อยเอางุนมา เออ โอ้โหสี่ร้อยห้าสิบบาท กะไตได้อยู่นะแต่กับไม่ค่อยพอใจเป็นไหนวะมักแบบช่วง 11โมงกับ ช่วงเที่ยงกับช่วงบ่ายโมงมากกว่าเนาะไตง่ายกว่า สวยงามสองร้อยเออ แจกกันโลมา สวยไว้เข่าเออสามร้อยห้าสิบบาทดาบขวานอีกสามร้อยเฮ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท มันไม่ได้แตกแบบซี่ช่องหาช่องนะ มันแตกทีละสามช่อง แต่ว่ามันได้หลายเนาะคะ่ะ ก็ถือว่าโอเคอยู่มาสองร้อยห้าสิบ 1 3ส0บาทแล้ว อีก 3 ครั้ง เออ อีก 50 บาทเนี่ย มันค่อยๆ เก็บไปที่ละ3ช่อง 3 ช่อง เนาะค่ะ 50 บาท โอ้โห อ่ะโอเค บวกมา 1,450บาท3,600อ่ะเอาเป็น 4,000ทุนๆก็แล้วกัน ไป ให้มันหอด4,000 อีก 400เนาะค่ะ สวยงาม 900 บาทเฮ้ยมาว่ะ ได้ยูได้ยูนะ 900 บาท โอเคมา จบแล้วดูนะได้มา4,200 62บาทเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวกะขอพอสัมนีก็แล้วกันเดี๋ยวถอนละอ่ะเดี๋ยวยังไงหนูนะกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะค่ะแล้วกะอย่าลืมเอ่อสล็อตเซียนพ่อมเออกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะแล้วกะมีอันนึงกะคือเอ่อเทเลแกรมเอออย่าลืมเทเลแกรมของ อันนี้สล็อตเซียนพ่อ VIP เนาะ กะกดเข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยผู้ใดมีสูตรดีๆสูตรเด็ดๆกะกดแนะนำเขามา ได้เลยเนาะคะ่ะ ทักเขามาหาหนูนาได้เลย โอเค เดี๋ยวจังไหนมื่อนี้หนูนากะขอตัวลาไปก่อนเนาะคะ่ะพอกันไม่คลิปหนาเนาะเสียงรถไอติมไหมอีกเหรอโอเคเดี๋ยวสิไปลัดเสื้อไอติมก่อน แค่นี้ละบาย